อืมแต่ไม่มีตัวมาต่อแถวสองนะ จากแคปเตอร์ว่ายังไง จะมาถึงหรือเปล่าคราวนี้อืมหลอดอีกแล้วเพื่อนจะมาอีกไหม สักตัวมาหยุดหยุดเฮ้ยได้แล้วครับ ผมเรียบร้อยครับฟีสปินเป็นแล้วจ้ะอีกสักตัวเป็นอะไรไป มาจ้าอืมสแคปเตอร์ห้าตัวเพื่อน ือนคำให้คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเอาละครับผมก็กราบสวัสดีสวีดัดกันอีกเช่นเคยนะครับ ผมอ่าวันนี้กับพบกับผมอีกแล้วนะครับ กับไอ้หำแล่นะครับเพื่อนๆนะกับเกมจุลศิ s i c k i n g d นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้กับทุน 500นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม ว่าเราจะเป็นอย่างไรในวันนี้นะว่าจะบวกเพิ่มหรือเปล่านะครับผม มาเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปอ่านอัตราการจ่ายต่างๆ หรือว่ากติกาต่างๆของตัวเกมเพิ่มเติมกันได้นะครับผมมาวันนี้ผมจะจัดเลยแล้วกันนะครับแหมเน็ตเร็วเสลือเกินน้ำตาจะไหลนะครับมา เสียงเกมดังไปหน่อยนะขอลดเสียงนิดนึงอ่าโอเค จะขอเบ็ดที่สามสิบแล้วกันเพื่อนๆปล่อยออโต้ไปเลย สิทธิ์เปิดครับผมมา มารุ้นกัน เปิดแรกมาเปิดแรกไม่มา เปิดที่สองว่ายังไง มาเฮมาหนึ่งชุด ตัววายมาช่วยชีวิต เอ้าได้คิวแล้วแน่นอน มาอีก ได้สิบต่ออีกเออไปยาวๆมอืมมาอีกขออีกอืออือุ้ยเสียดายนกไปลงแถวสามอู้สแคตเตอร์ว่าไงสแคตเตอร์ว่ายังไง อีกดอกเดียว ว่าไงอีกสักอันว่าหมาอืมวิ่งเลยไปแล้วเพื่อนอืมเอาอย่างได้ลุ้นอยู่ อย่างได้ลุ้นอยู่ว่ายังไง คิวมาแถวแรกก่อนคิวอืมไม่เข้าเลยแหมเสียดายเพื่อนสแคปเธอมาหลอนดีเหลือเกินมาอือยาวยาวยาวมาอีกอืมเจมานกมาอือตัววายไปดิไปยาวๆไปยาวๆ มาอีก เออเคมาโอ้ยเออไปโอ้โหเต็มช่องไป อืมอืมนี่ก็จะต่ออีกในบวกมีเจ็ดร้อยสามสิบคนเพื่อนไปกันต่อไปกันต่อ เอาออโต้หมดแล้วเพื่อนบวกมาพันหนึ่งนะ เพิ่มมันไปเป็นเจ็ดสิบแล้วกันเพื่อนไปออโต้ไปเลยสิบครั้ง มารุนกันเพื่อน เปิดแรกมาได้คิวมาหนึ่งชุด เคมากับสิบโอ้โห ไปดิ โอ้ตัววายเพื่อนเลยอืมวายสองแถวมาอีกหนึ่งตัวโอ้โหตัววายมาเสริมอีกโอ้โหเดนกไปืมตัวเตะไหมครับผมืมช็อตนี้บวกไปเท่าไหร่ โอ้แปดพันเพื่อนเอ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่อง สุดยอดเต็มคาราเบลเลยนะ โอ้โห มามาขออีกขออีก มาอีกสิมาอีกสิหนักหนักขอหนักหนักอย่าเงียบสิอย่าเงียบสิมาสักหน่อย มาสักหน่อยเอ้ยสแคตเตอร์มาหลอนหลายทีแล้วกันอืมสแคตเตอร์เสียงดังฟังชัดแล้วกันโอเคมาอูเต็มแถวไปเจ๊เอาเอยังได้อยู่อืมอย่างนี้อืมเป็นตัววายเคได้แน่นอนอือ ข้างล่างเป็นโอ้โห ตัววายมา อืมได้เจกับนกมาอีก อืมคิวมา ตัววายมาอีก โอ้โหได้เคมากับนกอีกโอ้โหสุดยอดเพื่อนไปกันยาวๆ อืมเอเดียวสองไม่มาแม่น่าติดได้บวกมาอีกเท่าไหร่ครับ ผมพันแปดร้อยเพื่อนเลยโอ้โหสุดยอดเต็มคาราเบลไปไปแปดหมื่นไปแล้วครับตอนนี้ เคมา อืมอืมคิว มาอีกเป็นตัววายไป อืมแต่ไม่มีตัวมาต่อแถวสองนะจากแคปเตอร์ว่ายังไง จะมาถึงหรือเปล่าคราวนี้อืหลอดอีกแล้วเพื่อนจะมาอีกไหม สักตัวมาหยุดหยุดเอ้ยได้แล้วครับผมเรียบร้อยครับปีสปินเป็นแล้วจ้ะอีกสักตัวเป็นไรไปมาจ้าหืมสกัตเตอร์ห้าตัวเพื่อนเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่อง ไปไปกันครับผมมาตัวแรกมาเงียบกลิบตัวที่สองมาเอาได้เจกับสิบมาเอาไดโนเสาร์เขียวมา เคมาอีกอ่ะ ูนขึ้เออตัววายมันช่วยชีวิตอีกอืมเอฟีสปินขึ้นมาหนึ่งเพื่อนปกันนะผมคูณหกไปละอืมนกมาอืมนายกับตัวยออืมอย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเงียบพี่ไดโนจ๋าพี่ไดโนจ๋าอย่าเพิ่งเงียบจ้ะอือมามาอย่างได้อยู่ อืมแต่บวกไม่เท่าไหร่ห้าร้อยเพื่อนเอาฟีสปิงขึ้นมาหนึ่งครับให้อภัยให้อภัยไปกันต่อมาสิขอแบบดูดันแบบไม่เกรงใจใครได้หรือเปล่าโอ้คูณแปดแล้วเพื่อนอืมคูณเ้าไปแล้วครับ แต่เลยอีกสามฟีสโอ้ยนกมาอือโอ้สิบมาโอ้เต็มแถวเอไปตัววายมาสี่ตัวเพื่อนเออเต็มคาราเบลคุณโอ้โหช็อตนี้กี่เท่าไหร่ครับผม อุ้ยหมื่นสองครับเพื่อนๆเออบวกแล้วสองหมื่นห้าครับผมสบายใจแล้วเพื่อนเเลยโอ้โหไปแล้วผมคูณสิบไป เอาเงียบอีกแล้วเงียบอีกแล้วโอ้เอาฟีสปินขึ้นมาหนึ่งว่ายังไง มาอีกไหมอืมมา ได้ฟีสปริงขึ้นมาอีกหนึ่งครับผมคูณมาสิบสามแล้วเพื่อนเออเอาเรื่อง เอาเรื่อง ไปฟีดสปินขึ้นมาอีกหนึ่งครับขึ้นไปคูณ14แล้วครับผมว่ยยังไงเอาเชมาเชมาแล้วชัอตนี้เชมาแล้วเอาเคมาอีกหนึ่งชุด ตัววายมาอืมได้สิบอืมได้เอมาอีก เอาตัววายไป เอาเจยังได้อยู่อืมอุ้ยมังกรเดนเสาเขียวอืมชัอตนี้บวกเท่าไหร่ครับผม โอ้ยสามพันนะเพื่อนเออฟีสปินช็อตนี้เอาเรื่องนะขึ้นไปคูณสิบห้าแล้วครับผม เอาแล้วสุดท้ายว่ายังไง อืมนะบวกมาเท่าไหร่ครับหมื่นเจ็ดพันครับเพื่อนเอ้ยหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบหกนะครับผมรางวัลก็ต่อรับไปเลยครับหวานจี๊บนะเพื่อนๆนะ ไปกันครับผม มาอีกเงียบไปเลยเพื่อนเอามา อือหืออือเงียบไปเลยเพื่อนอ้าวเหมือนจะไม่แจกแล้วเหมือนจะไม่แจกแล้ว เหมือนจะไม่แจกแล้วหมดออโต้ชุดนี้ผมพอเลยนะเพื่อนนะ เหมือนจะไม่แจกนั่นไงเหมือนจะไม่แจกแล้วครับผมไม่ต่อไม่เนื่องไม่อะไรเลย ไม่มีตัวลงให้เลยเพื่อนนะอืมเงียบกลิบ เอา้านกมาขออีกได้หรือเปล่า อือเลยเสาเขียวมาอืมเจยังได้อยู่ เอาเออโอ้พอได้ยังพอได้เพื่อนอืมมา อืมอืมสามหมื่นไปแล้วเพื่อนสามหมื่นไปแล้ว โอ้โหบวกไม่เท่าไหร่สองพันเก้าครับผมไปสบายใจแล้วเพื่อนสบายใจแล้ว หมดออโต้ชุดนี้ผมพอเลยนะครั้งสุดท้ายมาว่ากัน ยังไง อืมโอเค จะพอท่นี้แล้วกันนะเพื่อนๆนะ มารีหน้านิดนึงวันนี้เราบวกมาสามหมื่นนะสามหมื่นหกร้อยนะ ถอดไปเลยสามหมื่นแล้วกันเพื่อนนะครับผมถอดไปเลยจ้ะ